ล่าสุดยืนยันคังพร้อมเยียวยาโควิด ฟังเหตุผลแล้วรออะไรทำไมไม่เยียวยาสักที วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นะคะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะทาง The Bangkok Insight นะคะ ก็ได้ลงข่าวไว้เมื่อวานนะคะ ข่าวจากทางกระทรวงการคลังนะคะะ ซึ่งก็มีรายละเอียดนะคะตามจ้่พาดหัวข่าวเลยนะคะ ว่าขังพร้อมแล้วนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาโควิดนะคะ แต่ณตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาตรการออกมานะคะ จะมีเหตุผลอะไรนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อม ๆ กันค่ะ และก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ ข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ นะคะ ข่าวเยียวยาต่างๆ ก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ในวันที่ 30 เมษายน 2564พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเนื่องจากได้ประกาศให้สื่อมวลชนงดเข้าปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 30เมษายน2500 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564เพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 นายอนุชากล่าวถึงการประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบคที่เป็นการขอความร่วมมือแทนการล็อกดาวน์ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้ผลในการควบคุมโควิด -19 หรือไม่ว่า หากประชาชนให้ความร่วมมือจะสามารถทำให้สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ลดลงไปได้ และทำให้การทำงานการทำกิจกรรมต่างๆของประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ นอกจากนี้ ในเรื่องยาเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโควิด -19 ทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันมีความพร้อมในทุกเรื่อง มีการนำเข้าสำรองและสต็อก อกไว้เพิ่มเติมแล้ว ในส่วนสำหรับห้องพยาบาลโดยเฉพาะห้องผู้ป่วยวิกฤตทุกหน่วยงานได้มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเพื่อสามารถให้การรักษาได้เพิ่มขึ้น เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการสาหัสหรือต้องใช้ห้อง ICU เช่นเดียวกับมาตรการเยียวยาโควิดและกระตุ้นเศรษฐกิจขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการคลังนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจได้มีการวางแผนมาตรการต่างๆอยู่ แต่การออกมาตรการทั้งหมดต้องดูจังหวะเวลา ที่ประชาชนสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติ ี้สรุปได้ว่านะคะทางกระทรวงการคลังนะคะ ก็น่าจะมีมาตรการเยียวยาออกมาเร็วๆ นี้ค่ะ ซึ่งณตอนนี้นะคะโควิด -19 ระบาดระลอกที่ 3 นี้ก็ระบาดอย่างหนักนะคะ ซึ่งประชาชนยังไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติ ก็ต้องรอขี้คายลงไปสักหน่อยนะคะ ก็คาดว่าน่าจะมีการเยียวยาเร็วๆนี้ค่ะ นี่ก็เป็นข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังนะคะ ซึ่งทาง The Bangkok Insight นะคะ ก็ได้ลงเอาไว้นะคะ เมื่อวานนี้พ่อแม่พี่น้องสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไร ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะ และถ้าเป็นประโยชน์นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชนอื่น ได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าว สารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็สำหรับข้อมูลความคืบหน้าการเยียวยานะคะ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ทางช่องจะรีบนำมาแจ้ง พ่อแม่พี่ น้องให้รับทราบค่ะ ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ใน คลิปหน้า สวัสดีค่ะ